การแสดงออกทางความคิดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะผ่านกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรมก่อนเสมอ เพื่อพิจารณาว่าจะใช้สิทธิและเสรีภาพที่ตนมีอย่างอิสระนี้ได้โดยชอบธรรมหรือไม่ กล่าวคือการแสดงความคิดเห็นนั้นจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อน เสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อผู้อื่น หรือไม่นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับการสื่อสารเป็นอย่างมากทำให้รูปแบบการแลกเปลี่ยนและการแสดงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยแสดงความคิดเห็นต่อหน้าคนรู้จักหรือเพื่อนฝูง แต่อินเทอร์เน็ตทำให้คนไม่รู้จักกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในลักษณะของกระทู้หรือกระดานสนทนา หรือในลักษณะของเว็บไซต์ ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Instagram หรือแม้แต่โปรแกรมสนทนาอย่างไลน์ ที่ผู้ใช้กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดได้อย่างเต็มที่ เพราะการแสดงความคิดเห็น ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงก็ได้ อีกทั้งไม่สามารถทราบได้ว่า เจ้าของชื่อหรือนามแฝงนั้นเป็นผู้ใด ในการแสดงความคิดเห็นนั้นๆ การใช้ถ้อยคำในที่สาธารณะบนเว็บบอร์ด ก็ต้องระวังกติกามารยาทไม่ใช้คำหยาบสอดเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาใส่ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรัก ถ้าหากไปละเมิดผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย ก็อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้